ก่อนที่เราจะไปถึงว่าเครื่องบินนั้นบินได้อย่างไร เราต้องมาเรียนรู้ส่วนประกอบ โครงสร้างหลักของเครื่องบินเรียกว่า aircraft structure รวมถึงแรงเรียกว่า force ที่กระทำต่อเครื่องบิน เพื่อที่จะได้เข้าใจการเคลื่อนตัวและการลอยตัวของเครื่องบินในอากาศได้อย่างไรครับส่วนประกอบหลักๆของเครื่องบินมีดังนี้ครับ1ลำตัวหรือ fuselage 2 ปีกหรือ wings 3ส่วนหางทั้งหมดหรือ empennage 4 เครื่องยนต์ power plant หรือ engines 5. ฐานล้อ landing gears หรือ main gear ครับ เริ่มจากลำตัวเลยครับ หรือ fuselage เป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในส่วนลำตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ประกอบด้วยห้องผู้โดยสาร ห้องสินค้าต่างๆ ห้องล็อกบินหรือเรียกว่า cockpit ส่วนควบคุมการบิน หรือ flight control นี้จะอยู่ในส่วน cockpit นี้ทั้งหมดเลยครับ ต่อมาเป็นปีกครับหรือ wings วิงเป็นส่วนประกอบที่ยึดติดกับเครื่องบินที่ลำตัว มีทั้งสองส่วนเลยครับ คือปีกซ้ายและปีกขวา ในส่วนของปีกทั้งสองข้างนี้เป็นที่บรรจุน้ำมัน และที่สำคัญที่สุด ปีกทั้งสองข้างนี้ก่อให้เกิดแรงยก หรือเรียกว่าลิฟต์ฟอสนำเครื่องบินลอยตัวไปสู่ในอากาศได้ ในส่วนนี้การควบคุมการบินหรือไฟล์คอนโทรลหลัก คือปีกเล็กแก้เอียง หรือเอลลอนตั้งอยู่ที่ปลายปีกหรือวิงทิปทั้งสองข้างครับต่อมาส่วนหางครับหรือ empennage อาจเรียกว่าชุดพวงหาง เพราะว่าประกอบด้วยส่วนที่อยู่ที่หางทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นส่วนควบคุมการบินหรือไฟคอนโทรลมี2สส่วนหลัก คือรัดเดอร์ หางเสือเลี้ยว และเอเลเวเตอร์ แผนหาง และยังมีส่วนที่ช่วยในการทำงานของไฟคอนโทรลคือ ส่วนหางแนวตั้ง Vertical Stabilizer และส่วนหางแนวนอนครับ Horizontal Stabilizer ครับ ต่อมาส่วนเครื่องยนต์ครับเรียกว่า power plant หรือ engines คือเครื่องกลที่จะทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และทำให้เกิดแรงขับ หรือเรียกว่า thrust ต่อเครื่องบิน ส่วนมากเครื่องยนต์นี้ติดตั้งไว้ใต้ปีกทั้งสองข้างครับ หรือบางแบบของเครื่องบินมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนหางเราเรียกว่า tail engines เครื่องยนต์ใบพัดบางแบบที่มีเครื่องยนต์เดี่ยว ก็ติดส่วนเครื่องยนต์ ไว้ที่หัวครับต่อมาส่วนฐานล้อครับเรียกว่า landing gears ส่วนนี้ติดตั้งไว้ที่ส่วนล่างทั้งหมดของเครื่องบินทำหน้าที่ช่วยรับแรงกระแทกนะครับในขณะที่เครื่องบินกำลังล่อนลง และรองรับน้ำหนักของเครื่องบินเมื่ออยู่บนพื้น ส่วนล้อที่อยู่ด้านหัวของเครื่องบิน อยู่ต่ำลงมาจากห้องนักบินเรียกว่า nose gear รองรับน้ำหนักส่วนหัวครับ ส่วนแรงที่กระทำตกเครื่องบิน เรียกว่า airplane force นะครับ มีทั้งหมด 4 แรงเราเรียกว่า four force of flight ส่วนประกอบของแรงที่ทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ครับแรงที่กระทำทั้งหมดมี 4 แรงมีดังนี้ครับ 1. เรียกแรงยกเรียกว่า lift force 2. น้ำหนัก weight หรือ gravity แรงโน้มถ่วงของโลก 3. แรงขับเคลื่อน thrust 4. แรงต้านหรือแดกทับ แรงทั้ง 4 นี้สามารถทำให้เครื่องบินบินได้อย่างไร มีความสมดุลระหว่างแรง ก็จะได้อธิบายความหมายและสิ่งที่ทำให้ผลเกิดขึ้นระหว่างแรงเป็นอย่างไรครับ แรงยกเรียกว่าลิฟฟอสนะครับ เกิดจากการที่อากาศไหลผ่านปีกทั้งสองข้าง อากาศไหลผ่านปีกด้านบนและด้านล่าง ด้านบนไหลเร็วกว่าครับเพราะมีส่วนโค้ง เกิดความดันอากาศต่ำเรียกว่า low pressure ส่วนล่างของปีกไหลช้ากว่า เกิดความดันอากาศสูงหรือ high pressure แล้วอากาศที่ไหลผ่านปีกทั้งด้านล่างและด้านบน มาบรรจบกันที่ส่วนหลังของปีก เกิดความแตกต่าง ความดันระหว่างด้านบนและด้านล่างของปีก ทำให้เกิดแรงยกนำเครื่องบินลอยไปในอากาศได้ ต่อมาน้ำหนักเวทหรือ gravity ครับ เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก แรงนี้กดครับหรือดึงเครื่องบินลงมายังพื้นโลกครับ แรงขับเคลื่อน t r u s t หรือแรงฉุด แรงนี้จะทำให้เครื่องบินขับเคลื่อนไปข้างหน้า อาจเรียกว่าแรงผลัก เกิดจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินครับ ต่อมาแรงต้านหรือแดรกเป็นแรงที่กระทำตรงข้ามกับแรงขับ แรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศ มีทิศทางขนานกับวัตถุที่เคลื่อนที่ นี่คือแรงเสียดทานของอากาศที่ผ่านส่วนต่างๆของเครื่องบิน ทั้ง 4 แรงที่กล่าวมาแล้วนะครับ แรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำเรียกว่าแมนเมดอันได้แก่แรงยก ลิฟต์และแรงขับคือทัสครับส่วนแรงที่เป็นธรรมชาติก็ได้แก่แรงแดกหรือแรงต้าน และ gravity or weight คือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับครับ เมื่อเครื่องบินบินถึงระดับบินเราเรียกว่า level flight แรงจะสมดุลกัน balance ดังนี้ครับ แรงขับ จะเท่ากับแรงต้าน thrust จะเท่ากับแดกแรงยกจะเท่ากับแรงโน้มถ่วง ลิฟต์จะเท่ากับ gravity และแรงทั้ง 4 จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่องบินลดระดับลงครับพื้นที่ควบคุมท่าทางการบินหลักหรือ flight control นะครับในส่วนนี้ควบคุมโดยนักบินที่อยู่ในห้องนักบินที่เราเรียกว่า cockpit นั่นเองครับ a i l o n ครับติดตั้งอยู่ชายปีกด้านหลังที่ปลายปีก เรียกว่า wing tip ทั้งสองข้างใช้ในการควบคุมท่าทางของเครื่องบิน เคลื่อนที่รอบแกนทางยาว longitudinal axis เพื่อควบคุมการเอียงของเครื่องบิน เรียกว่า rolling เมื่อใช้เอรอน ควบคุมทำให้เครื่องบินหมุนตัวรอบแกนลำตัวครับ ต่อมาลัดเดอร์ครับลัดเดอร์ติดตั้งอยู่ด้านหลังของกระโดงหางครับ ควบคุมท่าทางการบินทำให้เครื่องบินหันไปทางซ้ายหรือขวา หรือเลี้ยวนั่นเองนะครับ เรียกว่า yawing เคลื่อนที่รอบแกนทางตั้งเรียกว่า vertical axis ต่อมาครับเอลิเวเตอร์ติดตั้งชายหลังของแผนหาง ควบคุมการบินรอบแกนทางด้านข้างหรือ lateral axis ควบคุมการบินยกหัวขึ้นหรือลงเรียกว่า pitching ต่อมาครับแกนการหมุนของเครื่องบินครับมี 3 แกนประกอบด้วยนะครับ แกนแรก lateral axis ตัวนี้เป็นแกนขวางจากปีกข้างหนึ่งไปยังอีกปีกข้างหนึ่ง ควบคุมการบินในการเงยขึ้น บินขึ้น และปักลงเรียกว่า pitch ต่อมาครับ vertical axis เป็นแกนในแนวตั้ง ควบคุมในการเลี้ยวเรียกว่า yawing และเป็นแกนในแนวทางตั้งที่ผ่านจุด CG หรือ center of gravity สุดท้ายครับ longitudinal axis เป็นแกนตามยาวจากหัวเครื่อง ขนานไปทางท้ายเครื่อง ควบคุมการเอียงของเครื่องบินเรียกว่า rolling แกนของการหมุนทั้ง 3 แกนนี้ longitudinal axis lateral axis vertical axis จะผ่านจุดศูนย์กลางที่แกนทั้งหมดตัดกัน เราเรียกว่าจุด CG หรือ center of gravity ครับ